วกเราคือทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลเวชธานี ตอนนี้พวกเราอยู่ในวิกฤตทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเราเคยมีมา เราอยากให้คุณเริ่มดูแลตัวเอง และอยู่บ้านเพื่อพวกเราเถอะนะครับ ตอนนี้คือช่วงเวลาวิกฤต แต่เราสามารถรอดพ้นวิกฤตนี้ได้ โดยการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ หากคุณมีไข้ ไอ หายใจไม่สะดวก และมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง เราอยากให้คุณรีบมาพบแพทย์ และให้เราได้ช่วยดูแลคุณ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อาจจะต้องติดเชื้อและเสียชีวิต เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการไอหรือจาม เราอยากให้คุณปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยผ้าเช็ดหน้าหรือข้อพับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเชื้อไวรัสสู่ผู้อื่น เด็กๆ ก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ โปรดดูแลและสอนให้เขารู้จักเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการได้รับละอองเสมหะไอจามจากคนที่ติดเชื้อด้วยค่ะ เราทุกคนสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยการเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก หลังจากสัมผัสสิ่งอื่นเพราะนั่นอาจทำให้คุณกลายเป็นผู้ป่วยในอนาคต ภาวะวิกฤตแบบนี้ เราไม่อยากให้คุณต้องเสี่ยงทานเนื้อดิบ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส และนั่นอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เราจึงแนะนำให้คุณกินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ ตอนนี้เรากำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญ ซึ่งพวกเราทุกคนต่างหวาดกลัว ฉะนั้นกรุณาทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อช่วยให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับ